อ่ะฮัลโหลสวัสดีด้วยนะครับชยู่กับผมละก็เช่นเคยครับผมแล้ววันนี้ครับเรากลับมาต่อสำหรับเกมของมันครับในเซอร์ของฟอร์ดบอกนั่นเองเย่บมือบมือแปะแปะแปะแปะแปะแปีเกตตบเอเคช่างมันนะผมวันนี้ครับผมเราจะมาสร้างในส่วนของเอนชานเฮาหรือบ้านที่ใช้สำหรับการเอนชานต่างๆนั่นเองครับก็วันนี้ครับเรามาเป็นคลิปแบบใหม่เราเป็นคลิปแนว speed build เพราะฉะนั้นคลิปนี้บ้านหลังนี้จะสวยหรือไม่นะครับกดไลค์แล้วเราไปดูกันเลยครับ